ระบบจำลองพาร์ติเคิลในการสร้างงานประเภทสามมิติ โดยทั่วไปจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น สิ่งที่ทำได้ยาก หรือ การสร้างการเคลื่อนไหวบางอย่างจะเป็นเรื่องยาก หากต้องทำด้วยการขึ้นรูปแบบปกติ และจะต้องใช้เวลานานในการสร้างงาน อาทิเช่น การระเบิด การเผาไหม้ ควันไฟ หรือการสร้างเส้นผม ผ้า และระบบฟิสิกส์อื่น ๆ โชคดีที่ในโปรแกรมประเภทนี้ ได้มีการจัดทำระบบสร้างงานแบบจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง เพื่อให้คอมพิวเตอร์คำนวณว่าวัตถุในฉากจะเป็นเช่นไร เมื่อผู้ใช้ใส่ตัวแปร อาทิเช่น แรงโน้มถ่วง น้ำหนัก ประเภท ของวัตถุลงไป และทำให้คอมพิวเตอร์จำลองขึ้นมา และให้การเคลื่อนไหวที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงได้ ในโปรแกรม Blender ได้มีการจัดทำระบบจำลองทางฟิสิกส์ ที่น่าสนใจหลายแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ในการสร้างงานประเภทการจำลองระบบทางฟิสิกส์นั้นจะเริ่มที่ระบบจำลองอนุภาคหรือ particle ซึ่งจะเป็นการจำลองแบบจากของจริง อาทิเช่น การระเบิด การชน การกระทบของวัตถุเส้นผม เส้นขน และการจำลองอื่น ๆ จะมีพื้นฐานมาจากระบบ Particle System ทั้งสิ้น โปรแกรม Blender มีระบบการสร้างงานแบบ Particle System มาตั้งแต่เริ่มแรก และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบที่มีผลกระทบจากพาร์ติเคิลมาก ๆ ที่มีการรวมกันเป็นกลุ่ม การระเบิด และได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ Particle มีหลากหลายรูปแบบที่สามารถสร้างได้ และมีผลกระทบกับวัตถุต่างๆ และสามารถปรับค่าได้ อาทิเช่น ความเร็วเริ่มต้นของวัตถุ การเคลื่อนที่ภายในตัววัตถุเอง การเคลื่อนที่ตามแรงโน้มถ่วง และแรงต้านของอากาศ อิทธิพลของสนามพลัง เช่น ลม กระแสน้ำ การเคลื่อนที่แนวโค้ง การโต้ตอบกับวัตถุอื่นๆ การชนกันของวัตถุ การโต้ตอบของวัตถุที่อยู่เป็นกลุ่ม การจัดกลุ่ม การกำหนดพฤติกรรมต่างๆ ของกลุ่ม การเคลื่อนไหวทางฟิสิกส์แบบนุ่มนวลวัตถุทุกชิ้น สามารถมีระบบพาร์ติเคิลได้ และอาจมีได้ถึง1แสนอนุภาคพาร์ติเคิลพาร์ติเคิลบางประเภท เช่นเส้นผมอาจมีอนุภาคย่อยด้านในได้อีกถึง 10,000 อนุภาคต่อชิ้น ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ และหน่วยความจำของระบบ ว่ามีขีดจำกัดที่เท่าใดด้วย ระบบ Particle สามารถเรนเดอร์ได้หลายรูปแบบคือ Halo สำหรับงานประเภทสร้างเปลวไฟควันเมฆ Mesh สำหรับงานประเภทสร้างวัตถุต่างๆ ที่จะนำมาทำการแอนิเมตระบบจะช่วยดึงวัตถุอื่นให้เกิดการเคลื่อนไหว Strand สำหรับงานประเภทสร้างผม ขน หญ้าเส้นใยต่างๆ เราสามารถเรียกระบบ Particle System ได้จากหน้าต่าง Particle Properties ทดสอบระบบ Particle พื้นฐาน ให้เราเปิดโปรแกรม Blender ทำการลบวัตถุ Cube และเพิ่มวัตถุ Plane ลงไป โดยการกด Shift A mesh plan ขยับวัตถุตามแนวแกน Z ด้วยการกด G ตามด้วยปุ่ม Z และขยับ จากนั้นให้ขยายขนาดของแผ่น ด้วยการกด S scale และขยับเมาส์ตามต้องการจนได้ขนาดที่เหมาะสม เลือกไปที่ช่อง Particle Property จากหน้าต่างทางด้านขวา คลิกเลือก New โปรแกรมจะตั้งค่าเริ่มต้นให้แบบอัตโนมัติ ให้ทดสอบการทำงานของ Particle โดยการกดปุ่ม Play ด้านล่าง และดูผล จะเห็นว่า มีพาร์ติเคิลเป็นจุด สีส้มไหลลงมา เราจะพบว่ามีจุดพาร์ติเคิลมากมาย ปรากฏขึ้นมาจากวัตถุเพลน และร่วงลงไปด้านล่างตามกฎแรงโน้มถ่วง และนี่เป็นการทดสอบระบบพาร์ติเคิลพื้นฐาน แบบอิมิเตอร์หรือแบบปล่อยออกมา ซึ่งเราสามารถปรับแต่งค่าเพิ่มเติมได้ ในหัวข้อ emission โดยให้ทดลองปรับจำนวนของพาร์ติเคิลซึ่งค่ามาตรฐานอยู่ที่ 1,000 ชิ้น ให้ทดสอบปรับเป็นค่าอื่น จะพบว่าจำนวนพาร์ติเคิลจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามจำนวนตัวเลขที่ปรับ ทดลองปรับไปที่ 100 จะพบว่า จำนวนพาร์ติเคิลลดลงไปมาก เราสามารถปรับค่าการปรากฏของพาร์ติเคิลได้ที่ช่อง start และช่อง end หมายถึงเฟรมที่เราต้องการให้พาร์ติเคิลเกิดขึ้น และสิ้นสุด ให้ทดลองใส่ตัวเลขที่ช่อง n เป็น 50 แล้วดูผล จะพบว่า ทันทีที่เล่นถึงเฟรมที่ 50พาร์ติเคิลจะไม่เกิดขึ้นอีก แต่วัตถุที่เกิดขึ้นแล้วจะยังไม่หายไปทันที เพราะช่องไลฟ์ไทม์ปรากฏกำหนดให้วัตถุมีอายุไปอีก 50 เฟรม จึงหายไป เราสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ เราสามารถสังเกตบริเวณที่พาร์ติเคิลเกิดขึ้น และแสดงผลได้ที่ช่องไทม์ไลน์จะปรากฏเส้นสีแดง แสดงถึงระยะเวลาการปรากฏของพาร์ติเคิลเราสามารถตั้งจุดบริเวณการเกิดของพาร์ติเคิลได้ โดยคลิกที่หน้าต่าง Emit Form ซึ่งจะมี 3 ตัวเลือก ดังนี้ ตัวแรก word particle จะเกิดบริเวณจุดมุมของวัตถุ ตัวที่ 2 face particle จะเกิดบริเวณผิวของวัตถุ ตัวที่ 3 Volume Particle จะเกิดบริเวณพื้นผิวทั้งหมดทั้งใน และนอกวัตถุ และยังสามารถปรับแต่งการร่วงของ Particle ได้อีก 3 แบบ คือ Jitter Particle จะสามารถกำหนดจุดที่จะให้เกิดได้โดยตั้งค่าที่ Particle Phase สังเกตนะครับตอนนี้เป็น 0 มีการร่วงแบบปกติ ถ้าเราตั้งค่าให้มากขึ้น การร่วงก็จะเป็นไปตามที่เราตั้ง เช่นต้องการให้ร่วงพร้อมกัน 10 จุด ก็จะมีการร่วงตามที่เราตั้งค่าไว้ ต่อมาเป็นการร่วงแบบ random ลองเพลย์ดูนะครับ ก็จะเป็นการรวบรวมมาแบบสุ่ม และตัวสุดท้ายเป็นการปรับแบบกริดตัวพาร์ติเคิลก็จะเกิดแบบเรียงตามกริดอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเราอาจจะปรับค่าให้ การปรากฏมีเยอะขึ้นนะครับ จะสังเกตว่าตัวพาร์ติเคิลจะร่วงลงมาทีละแถวทีละแถว นี่ก็เป็นการร่วงแบบกริดกลับไปที่จิตเตอร์นะครับ การตั้งค่าแรงโน้มถ่วงจะสามารถตั้งได้ที่ค่า velocity เราสามารถทดสอบเปลี่ยนได้ที่ช่อง emitter object ตรงนี้นะครับ จะพบว่า particle มีการเกิดในทิศทางที่แตกต่างกัน ตามการตั้งค่าตามแนว x y หรือว่า z ผมจะลองเปลี่ยนค่า z นะครับ สังเกตว่าถ้าค่า z มากขึ้น ก็จะมีการกระเด้งขึ้นด้านบนก่อนที่จะตกลงมาเหมือนกับน้ำพุหรือว่าถ้าเราจะปรับค่าให้มีค่า y มากขึ้น ก็จะมีการ พุ่งออกไปยังแนวแกน y นะครับ แบบนี้ ในส่วนของ emitter geometry จะเป็นการกำหนดการพุ่งออกของ particle ซึ่งสามารถกำหนดได้ในช่อง normal และก็ช่อง tangent ลองปรับดูนะครับ จะเห็นว่าการพุ่งจะมีทิศทาง ตามที่เราปรับ ต่อมาเป็นการกำหนดค่าฟิสิกส์จะมีด้วยกันอยู่ 5 แบบดังนี้ครับ แบบแรกคือ no ก็จะไม่มีการกำหนดค่าใด ๆ ครับวัตถุก็จะเกิดขึ้นมาเฉยๆนะแต่ก็จะอยู่นิ่งอยู่กับที่ ไม่มีการตกใด ๆ แบบที่ 2 คือแบบนิวโทเนียนหรือนิวตันก็จะเป็นการตกตามแรงโน้มถ่วง แบบสมจริงนะครับ สามารถตั้งค่าได้ ตัวต่อมาคือแบบ create ก็จะเป็นการกำหนดให้เป็น particle เนี่ยทำงานแบบ dynamic ซึ่งจะต้องตั้งค่าร่วมกับระบบ particle อื่นๆ ในที่นี้เรายังไม่ได้ลองให้ดูนะครับ ตัวต่อมา void จะเป็นการกำหนดให้ particle เนี่ยทำงานคล้ายๆ กับการอยู่กันเป็นฝูงของฝูงนกหรือฝูงปลาสังเกตนะครับ เมื่อพาร์ติเคิลจะวิ่งอยู่บนหน้าเฟสเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับ ว่าจะให้มีการขยับได้มากขนาดไหนไหมครับเปลี่ยนค่าได้ ต่อมาฟลูอิดเป็นการกำหนดให้พาร์ติเคิลมีลักษณะคล้ายการกระจายหรือการไหลของของเหลว การปรับตั้งค่าก็จะคล้ายๆกับแบบนิวโทเนียให้กลับไปที่นิวโทเนียนเหมือนเดิมนะครับ